การสร้างความผูกพันในองค์กร ผมมองว่าเป็นซอฟต์สกิลนะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะทำอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอย่างที่สามแล้วจะได้อย่างที่สี่นะครับเพราะการสร้างความผูกพันองค์กรจะมีเทคนิคซึ่งแตกต่างกันออกไป แล้วแต่วัฒนธรรมขององค์กรแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในการสร้างความผูกพันขององค์กรเนี่ยผมมองว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการสร้าง employee satisfaction หรือการ สร้างความพึงพอใจในการทำงานคอนเซปต์ง่ายๆครับ เวลาผมบอกน้องๆ ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับในการบริหารเรื่องความผูกพันขององค์กร เวลาอยู่จะทำอะไรเนี่ยอยู่จะคิดแผนอะไร อยู่จะสร้างโปรเจกต์อะไร อยู่จะทำแอคชั่นอะไรออกมา หรือจะ provide activity อะไรกับพนักงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำตรงนั้นไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้พนักงานรู้สึกดีใจนะรู้สึก ผ่อนคลายในวันศุกร์หรือไม่ เพราะเสาร์ที่จะเป็นวันหยุดนะเพราะงั้นวันศุกร์เป็นวันที่พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกแฮปปี้กับวันหยุดที่จะตามมาในวันรุ่งขึ้นนะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องสร้างความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจให้พนักงานรู้สึกกระปี้กระเป๋า ในเย็นวันอาทิตย์ตอนเย็น เพราะว่าเขาวันจันทร์ก็จะเริ่มงานอีกแล้วนะ เพราะงั้นถ้าแอคทิวิตี้ที่บริษัทให้นะครับ กิจกรรมที่บริษัทให้เนี่ยทำให้พนักงงานรู้สึกแฮปปี้ในวันศุกร์รู้สึกกระปรี้กระเป๋า เย็นวันอาทิตย์ ผมมองว่าเรามาถูกทางละนะอันนี้คือนโยบายที่ผมให้กับน้องๆ เพราะงั้นเวลาการสร้างความผูกพันในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรา ถ้าเราดูการทำงานนะครับรัฐการจะสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องทุกอย่างนะ เพราะว่าความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเนี่ย มันก็จะส่งผลไปกับความผูกพันขององค์กรนะครับ การสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ย ผมว่าหลักการส่วนใหญ่ก็มาจากความเข้าใจกัน trust กันนะ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะการ trust กัน การไว้วางใจกันเนี่ยนะครับ มัน develop มันพัฒนามาจากการที่ให้ฟีดแบ็กกันนะครับ องค์กรที่ผมทำอยู่เนี่ยเรามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเราเรียกว่าดแบ็กเคาน์เตอร์นะเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีการให้ฟีดแบ็กกันนะให้ฟีดแบ็กกันสามารถที่จะเป็นฟีดแบ็กในทางบวก และฟีดแบ็กในทางที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับ แต่พนักงานหัวหน้างานต้องวินลิงต้องซินเซียที่จะให้ฟีดแบ็กกันนะครับ เราเชื่อว่าการที่ได้คุยกันบ่อยๆ การให้ฟีดแบ็กกันบ่อยๆ เป็นการ build trust นะครับวันที่ build trust ยูก็จะสร้างความผูกพันในองค์กรได้ง่ายๆนะเคยมีพนักงงานมาถามผมเหมือนกันพี่ พี่การให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันค่อนข้างยากนะ ถ้าถ้าอันอาจเป็นโพส i v ฟเนี่ยผมว่ามันง่าย มันหมูมาก ผมว่าแค่ชมเชยเข้าไป เขาทำดีอยู่แล้วกู o d job ทำอีกนะ มันง่ายมากนะ แต่พอจะให้ constructive feedback เนี่ยมันยากจังเลยอะนะผมบางทีผมรู้สึกกลัวไม่กล้าให้ ผมยกตัวอย่างหลายครั้งให้เขาฟัง ผมเคยไปคุยกับวิทยากรคนหนึ่งนะเขาเป็นวิทยากรระดับ โปรไฟล์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ เขาไปพรีเซนต์งานในงานสัมมนาสัมมนาหนึ่งมีคนเข้าฟังประมาณ 2 3 0 0 คนนะครับ แล้วที่เขาเห็นก็คือคนที่นั่งแถวหน้าเขาเนี่ย ผู้ชายคนที่นั่งแถวหน้าเขาเนี่ยมีขี้มูกติดอยู่เหนือปากเนี่ยขี้มูกติดอยู่ เห็นชัดเจนเลยขี้มูกติดอยู่เหนือปากเขาก็พูดไปเรื่อยๆผู้ชายนั้นก็ไม่รู้ตัวว่ามีขี้มูกติดอยู่นะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนไปเบรก เบรกพอกลับมานั่ง ผู้ชายคนนั้นก็ยังมีขี้มูกอยู่อีก เหมือนเดิมเลยเขาบอกเออเขาจะลองดูซิว่าจนถึงเย็นเนี่ยจะมีคนบอกผู้ชายคนนี้ไหมว่าตัวเองมีขี้มูกอยู่ ชื่อไหมครับว่าสัมมนาทั้งวันจนกระทั่งห้าโมงเย็นเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็ยังมีขี้มูกติดอยู่ เขาเลยลองเดินไปถามคนที่เข้าร่วมสัมมนานะ หรือแม้เราถามเราเองก็ได้ครับ ว่าเราคิดว่ายังไงทำไมถึงไม่มีใครกล้าให้ฟีดแบ็กเลยว่า เฮ้ยอยู่มีขี้มูกติดอยู่นะ ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะคำตอบจากทุกคนก็คือว่ากลัว กลัวเขาจะอายไม่กล้าบอกเพราะกลัวเขาจะอายนะลองนึกอีกภาพหนึ่งครับ แล้วคิดหรือว่าการที่ขี้มูกติดกับเขาทั้งวันเนี่ยเขาจะไม่อาย ผมว่าเขาอายหนักกว่าอีกนะนะลองลองลองนึกซิว่าถ้าเกิดเป็นเราล่ะเราคงอยากให้คนนั้นบอกเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นนะเพราะงั้นการให้ฟีดแบ็กเนี่ยเราต้องมองมันเป็นกิฟต์ครับมันเป็นมันเป็นของขวัญนะในการให้องค์กรของเราเนี่ยก็เลยสนับสนุนมากเลยเรื่องการให้ฟีดแบ็กเราจะมีโปรแกรมช่วยในการให้ฟีดแบ็ก พนักงานสามารถล็อกอินไปในระบบ แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับเพื่อนได้เลยในระบบนะครับ หรือให้ฟีดแบ็กผ่านอีเมลก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ ผ่านระบบก็ได้ไม่มีปัญหา แล้วจะมีการเรคคอร์ดเอาไว้นะแล้วเราก็ยัง encourage ให้พนักงานเนี่ยซิปวันออนวันวิดเพียนะวิดเพื่อนร่วมงานวิดแมเนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์ของเขาเหมือนกัน ในการ provide feedback ซึ่งกันและกัน เราเชื่อมากว่าการให้ feedback ที่ดีที่ถูกต้องเป็นการสร้าง trust วันอยู่สร้าง trust ยูจะ build engagement ยูจะ build ความผูกพันในองค์กรได้นะครับ ซึ่งความผูกพันในองค์กรเนี่ยมันต้องมาจากตัวพนักงงานก่อนนะครับ แล้วก็สร้างความผูกพันตัวเองกับหัวหน้างาน หัวหน้างานพนักงงานแล้วก็ไปที่องค์กรนะครับ เคยมีเคยมีสตัดดี้นะที่ผมเคยเห็นสตัดดี้หลาย ๆ หลายๆสตัดดี้ที่ที่ที่ที่ทำระหว่างการสัมภาษณ์พนักงงานที่เราออกไปแล้วนะครับเราออกไปแล้วจากองค์กร อย่างล่าสุดเนี่ย ของกัลหลบ ผมไม่แน่ใจว่าเรารู้จักกัน แต่คงรู้จักนะกัลหลบเป็น เป็นเป็นคอนซัลเทนต์เฟิร์มใหญ่มากเลย เทียบกับเมอร์เซอร์เทียบกับทาวเวอร์วัตสันเทียบกับฮิวิตนะครับ ก็กัลหลบก็ทำการศึกษาว่า เหตุผลที่พนักงานเราออกเนี่ย จากองค์กรเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากอะไรนะครับเชื่อไหมครับว่า 79%เนี่ย79%ของเหตุผลที่พนักงานออกจากองค์กรนะครับ มาจากพนักงานรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กร รู้สึก disengagement กับองค์กรนะซึ่งก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจนะครับ แต่เพียงแต่ว่าอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่เราได้ยินมาจากพนักงานเองว่าเพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่ เพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่ เพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่ เพื่อนเราลาออกเพราะบริษัทนี้จ่ายน้อยกว่าบริษัทนั้น ยกตัวอย่างนะ แต่ความจริงเราไม่ใช่นะครับ เกือบ80%นะ พนักงานออกเพราะว่าขาดความผูกพันกับองค์กรนะครับ ขาดความผูกพันมาจากอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกจากต้นๆมาจากวัฒนธรรมขององค์กรเองนะครับ มาจากนโยบายขององค์กรเอง และที่สำคัญก็คือมาจากความผูกพันของพนักงานกับหัวหน้างานของเขาเองนะเพราะงั้นถ้าเราจะสร้างความผูกพันกับองค์กรให้ดีให้แน่นแฟ้นเนี่ยความผูกพันระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานนี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องมองเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับอย่างวัฒนธรรมของเราเนี่ย การให้ฟีดแบ็กเราเชื่อว่าการให้ฟีดแบ็กการการสร้างเลสเปกการ การสร้าง c u เ t อร์ตรงเนี้ยจะสร้างความผูกพันให้กับองค์กรได้เพราะฉะนั้นบริษัทเราเน้นมากเกี่ยวกับการให้ฟีดแบ็กอย่างที่ผมบอก เรามีโครงการที่เรียกว่าฟีดแบ็ก c u เ t อร์เลยเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกัน